สวัสดีครับในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตารางนะครับ ซึ่งตารางก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกนิยมนำมาใช้ในเว็บไซต์เป็นจำนวนมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลลงในตาราง หรือแม้แต่การนำตารางไปช่วยในการจัดวางเลเยอร์ของเนื้อหานะครับ ซึ่งนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เป็นนะครับ ซึ่งในหัวข้อการสร้างตารางนะครับ สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือ การสร้างแถวสร้างคอลัมน์นะครับ แล้วก็การรวมแถวรวมคอลัมน์ รวมถึงการปรับแต่งตารางนะครับ สามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว เข้าไปที่โปรแกรมเรียนบีนกันได้เลยนะครับ ในการสร้างตารางนะครับ เราจะใช้แท็กทเบิลเข้ามาช่วยในการสร้าง นักศึกษาก็พิมพ์แท็ก table ลงไปได้เลยนะครับ ซึ่งตัวแท็ก table นะครับ เราสามารถกำหนดรายละเอียดลงไปได้ ว่าต้องการให้ตารางของเรามีเส้นกรอบขนาดเท่าไหร่นะครับ สมมติอาจารย์ตั้งเป็น border 1นะครับ ซึ่งแท็ก table เป็นแท็กคู่นะครับ ก็คือจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับ ดังนั้นในการสร้างแถวและคอลัมน์ เราก็จะใส่ภายใต้แท็กทเบิลตัวนี้นะครับ การสร้างแถวนะครับ เราจะใช้แท็ก tr เข้ามาช่วยในการสร้างแถวนะครับ 1 คู่ก็คือ 1 แถวดังนั้นถ้าอาจารย์ต้องการสร้าง 4 แถวนะครับ เราก็ใส่แท็กตัวนี้ไป 4 คู่ อันนี้คือการสร้างแถวนะครับ คราวนี้มาถึงการสร้างคอลัมน์บ้าง ใน1แถวนะครับ เราจะต้องมีการกำหนดคอลัมน์ว่าต้องการให้มีกี่คอลัมน์นะครับ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นตัวแถวแรกนะครับ เวลาเราจะสร้างคอลัมน์ส่วนมากแล้วเราจะใช้แท็ก th ในการทำงาน ซึ่งเป็นการระบุว่าคอลัมน์นี้คือหัวข้อนะครับ อันนี้คือการสร้างคอลัมน์ที่เป็นแถวแรกนะครับเป็นหัวคอลัมน์เราใช้แท็ก th ในการทำงานนะครับ แต่ถ้าเป็นแถวอื่นๆ แถวธรรมดานะครับ เราจะใช้แท็ก td ในการสร้างคอลัมน์นะครับ พอเราระบุแถวกับระบุคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับ นักศึกษาก็ลองรันโปรแกรม ก็จะได้ ตารางขึ้นมานะครับ มีขนาดแถวและคอลัมน์ตามจำนวนที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับ ต้องการปรับแต่งตัวตารางนะครับ เราจะอ้างอิงที่แท็กของมันเลยก็คือ Table นะครับ อาจารย์ต้องการให้ Table มีความกว้างเป็น 50%เอาสัก 30%ของหน้าจอนะครับ แล้วก็มีสีพื้น แบ็คคันเลอร์เป็นสีชมพู นะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมเราก็จะได้นะครับ ตารางที่มีความกว้าง 30%ของหน้าจอนะครับ แล้วก็มีสีพื้นเป็นสีชมพูนะครับ ดังนั้นถ้าต้องการปรับแต่งในส่วนอื่นๆนะครับ เช่นเราต้องการปรับแต่งในตัวความกว้าง ของคอลัมน์นะครับ แล้วก็ระบุที่ td นะครับ ก็คือตัวคอลัมน์ต้องการระบุความกว้างนะครับ สมมติอาจารย์เอากว้างเป็นร้อยพิกเซลนะครับ แล้วก็แถวนะครับ อาจารย์ต้องการให้สูงนะครับ50 พิกเซล ก็จะได้ตามที่เราระบุค่าลงไปนะครับ อันนี้คือการสร้างตารางแถวคอลัมน์ แล้วก็การปรับแต่งนะครับ คราวนี้นะครับเวลาเราสร้างตารางขึ้นมาแล้ว ในบางแถวนะครับ หรือบางคอลัมน์เราอาจจะมีการ merge หรือรวมกันเข้าไป เราก็สามารถเขียนขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ อาจารย์ต้องการเอา แถวที่ 3 นะครับ กับแถวที่ 4รวมกันนะครับ เราก็จะไปเขียนคำสั่งในการรวมตัวแถวเข้ามานะครับ ในการเขียนคำสั่งรวมแถวนะครับ เราก็จะไปเขียนในตัวแถวที่เราต้องการรวมนะครับโดยเราเขียนอยู่ในแท็ก td นะครับ row span นะครับ ก็คือการรวมแถว แล้วเราก็ระบุค่าลงไปว่าต้องการรวมกี่แถวนะครับ ในที่นี้คือ 2 แถวนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม ดังนั้นนะครับ เวลาเรารวมแถวเข้าไปแล้วนะครับ จะมีคอลัมน์เกินขึ้นมา ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเรารวมแถวนะครับ เราจะเห็นว่าสังเกตที่แถวที่4นะครับ คอลัมน์ A4 ไม่ควรมีอยู่แล้ว เพราะเรารวมแถวที่ 3 กับ 4 ไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาตัดตัวคอลัมน์ A4 ออกไปนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดู เราก็จะเห็นว่ายังเท่าเดิมนะครับ ก็คือมี 4 คอลัมน์ แล้วตอนนี้แถวที่ 3 กับแถวที่ 4 ของคอลัมน์ที่ 1 ถูกรวมเข้าหากันแล้วนะครับ ดังนั้นเราก็สามารถรวมแถวที่เราสร้างตารางขึ้นมาได้นะครับ ว่าต้องการให้แถวไหนถูกรวมเข้าหากันบ้าง อันนี้คือการรวมแถวเข้าด้วยกันนะครับ นอกจากการรวมแถวแล้วนะครับ เรายังสามารถรวมคอลัมน์ที่เราต้องการเข้าด้วยกันได้อีกด้วยนะครับ โดยอาศัยคำสั่ง call span เข้ามาช่วยนะครับในการทำงาน ในการรวมคอลัมน์นะครับ เราก็ไปที่คอลัมน์ที่เราต้องการรวมนะครับ ในที่นี้อาจารย์ต้องการรวมคอลัมน์ที่ 3 กับ 4 เข้าด้วยกันนะครับ อาจารย์ก็ใส่คำสั่ง call span ลงไปนะครับ ้องการรวม 2 คอลัมน์ก็ใส่เลข2นะครับอย่างนั้นก็ลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับรวมแถวเมื่อกี้นะครับ จะมีตัวคอลัมน์หรือแถวที่เกินมานะครับ ในที่นี้เรารวมคอลัมน์ 3 กับ 4 เราก็จะไปลบตัวคอลัมน์ที่มันเกินมาทิ้งไปนะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูอีกครั้ง นักศึกษาก็จะเห็นว่าคอลัมน์3 4 ถูกรวมเข้าหากันแล้วนะครับ อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการรวมคอลัมน์นะครับ ซึ่งลักษณะของ แต่ละคอลัมน์แต่ละแถวนะครับ เราก็สามารถที่จะจัดรูปแบบของมันได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการเปลี่ยนสีพื้น ของตัว C 2นะครับอาจารย์ก็จะไปใส่คำสั่ง css เข้ามานะครับ ต้องการเปลี่ยนแค่จุดเดียว เราก็ใส่เป็นคลาส นะครับ ต้องการเปลี่ยนสีพื้นก็ใช้ back color เหมือนเดิมนะครับ สมมติเป็นเกร y นะครับจากนั้นเราก็ไปเรียกใช้ การปรับแต่งคลาสที่ตัว C2 นะครับ ก็คือเซลนะครับ แล้วก็ลองในโปรแกรม ก็จะเห็นว่าเราก็สามารถปรับแต่งบางเซลล์ในตารางของเราได้ เช่นกันนะครับ ก็อาศัยคำสั่ง css เข้ามาช่วยเหมือนเดิมในการปรับแต่งนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าต้องการปรับแต่งเฉพาะบางจุด เราก็จะสร้างเป็นคลาสหรือเป็น ID ขึ้นมานะครับ เอาไว้สำหรับการใช้งานนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางกันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นการอาศัยตารางที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อจัดเลเยอร์ของเนื้อหานะครับ จะเห็นว่า เราสามารถใช้คำสั่ง css เข้ามาช่วยในการจัด layout ก็ได้นะครับ หรือเราจะอาศัยตารางเข้ามาช่วยในการจัด layout ได้เหมือนกัน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ